สวัสดีค่ะ ดิฉัน ดร อัญชนาสุขสมจิต อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์แบบเปิดค่ะ รายวิชา การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา รายวิชานี้จะนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบสื่อเสียง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการวางแผนและผลิตสื่อเสียง ทั้งด้านการออกแบบ การเตรียมการผลิต การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบพัฒนาสื่อเสียง เพื่อการศึกษาที่เหมาะสมได้ตามความต้องการค่ะ ในการเรียนออนไลน์ของเราทุกครั้ง ทุกท่านสามารถที่จะศึกษาเนื้อหาบทเรียนทั้ง 5 บท ได้จากสื่อที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายค่ะ ท่านสามารถศึกษาเนื้อหาหลักจากวิดิทัศน์ ใบความรู้ นอกจากนี้เนื้อหาแต่ละบท จะมีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่เตรียมไว้ให้อีกด้วยนะคะ ทุกท่านสามารถเลือกเรียนเนื้อหาแบบอิสระ แล้วก็ศึกษาทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลาด้วยนะคะ ในการเรียนรายวิชานี้ ผู้เรียนทุกท่านต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงศึกษาเนื้อหาบทเรียนให้ครบถ้วนทุกบท และเมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนครบถ้วนแล้ว ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เรียนทุกท่านจะได้รับความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ในการเรียนได้ เมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว ขอนำเข้าสู่บทเรียนได้เลยค่ะ